ม่ได้วันนี้นะคะ เห็นแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมคะ จะมีความแบบสายฝอมาเลยชุดสีแดงมัดจุกเลยฝอไหนเหรอ วันนี้ก็ชุดแดงแล้วคิดว่าอะไรคะ ปีใหม่ วันแม่ วันพ่อ บอกเองก็ได้ค่ะ วันสุดจีนค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูหนึ่งนะเป็นเมนูแบบของโปรดเราเลยจริงแล้เราก็ต้อง ไก่ใช่ไหมเราต้องแบบไหว้เป็ดไหว้ไก่มาไหว้แม่เราด้วยไหมวันนี้บอกเลย ชื่อเมนูของเราก็อลังการแล้วนะคะหนึ่งสองสามชื่อเมนูของเราก็อลังการแล้วนะคะตุ๊กจีนเราก็ต้องกินไก่ใช่ไหมเราต้องแบบไหว้เป็ดไหว้ไก่มาไหว้แม่เราด้วยไหมไก่งวงยักษ์หกสิบเอ้ยหกกิโลโอ้โหไม่อลังการตรงนี้เลยไก่งวง กิโลแปดทองค่ะ งั้นเดี๋ยวเราขอแบบเบิกตัวไก่ของเราก่อนนะคะ one two three เบิกตัวไก่ค่ะ เบิกตัวไก่ค่ะ ยังไม่มีเสียงตอบรับ จากเลขไหนโทเรียกนหรือเปล่าข้างในงั้นวันนี้ เราขอเบิกตัวไก่ค่ะ พี่คะขอขอไก่ค่ะขอไก่โอ้ my god คือแบบเนื้อ มันใหญ่มากอะถ้าเทียบกับหน้าก็คือใหญ่มากคือตอนแรกอะคือบ้านเรามันก็แบบโล่งๆใช่ไหมพอไก่มานี่แบบอ้้ยใช้โอ้ยนี้แล้วกันที่บ้านเรายกนะคะ เพราะว่าอัวชอบลืออัวชอบ มุกตัวเองด้วยเดี๋ยวนี้ แต่ไปทำไก่กันค่ะ นี่ ทุกคนเข้าหม้อเราเลยนะคะ จะใส่หม้อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่วันนี้แบบน้ำมันเยอะมากทุกคนเขาอจริงไม่ได้จ่ายเราอะไรเงี้ย แต่เราก็แบบจ่ายเองนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะจ่ายก็มาเลยนะคะไหว้แล้วค่ะไหว้กราบค่ะ กราบมาจ่ายเถอะนะคะเปิดเตาเตาเปิดเตา เปิดยังไงอะคะอันนี้บ้านน้องเกดแล้วแหละ ันเสียงมัน ASMR มากเสียงเหมือนเวลาเราคลองน้ำนี่อันนี้จะเป็นน้ำมันนะคะ ที่เราใช้ไปปาไป 1 2 3 4 5 6 7 8 8ขวดมา เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กันแล้ว โอ้โหหนักมากหนักมากเป็นไงคะโยนโยนโยนโยนโยนทุกคนเราจะต้องป้องกัน ถึงขั้นลงหม้อเลยยังแบบไม่เต็มหม้อทุกคนคิดดู อุ้ยไก่เริ่มแดงแล้ว ทุกคนวันนี้ก็มาแปะทองนะคะ แต่เราเอาแบบทองที่มีความสะอาดถึง99.9999%เลยนะคะเราไปนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สกปรกมันเหมือนจะสุกแต่ก็ลาดไปแบบไม่สุกสักทีนะ เราจะทำไงให้มันเดือดคะ วันนี้เรามีวิธีมานำเสนอเอายังไงฮะยังไงฮะเดือดเดือดเดือดเดือด เดือดเดือดเดือด เดือดไหมคะ ไม่คงจะเดือดแล้วมั้งทุกคน นี่ปันเดือดนะข้างล่าง ว้าว ตอนนี้ก็เริ่มน่าเบื่อแล้ว เดี๋ยวเราหามุกเสี่ยงมาเล่นดีกว่า ขอโทษนะคะ ขอหยิบโทรศัพท์แป๊บนะคะ โอ้ยเขามีมีลิฟไม่ไหวแล้ว หน้าเริ่มจะไหม้แล้วนะทุกคน ขอเบิกตัว คุณยายายยิ้มไปเลยเล่นมุกกันต่อนะคะหุดจีนเขาให้อ่างเปา ส่วนรักของเราเขาให้ค่าเราเรียนเองทุกคนน้องเกดลองส่งมาตุดจีนตุดจีนนะคะ เขาให้อ่างเปานะคะ แต่รักของเราให้อันอันอันโตได้บายสุกิโดเอมอ น้องเกสโน้ตทำไมต้องใส่ทุกคนเราเริ่มสงสารคุณยายแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรอข้างนอกดีกว่าไล่ตัวเองก็ได้ ก่อนที่เขาจะได้ไล่นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเลยค่ะ ไปค่ะ ันมากอ่ะนี่ แล้วเราก็ยังไม่จบนะคะเรายังแบบ เออคาใจอยู่น้ำมันค่ะ ใช้ไปเยอะมากเยอะมากแบบมากเพราะฉะนั้นคนดูนะคะต้องร้อยล้า จะมาแจกแตะเอียแตะทองค่ะโอ้ไม่เห็นอะไรเลยกระดาษโอ้โหทองจะปิ้วทองจะปิ้วาไปละ้ามือสั่นบางมากเลยทุกคนมันบางแบบไม่ไม่เหมือนที่คิดเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเมื่อกี้นะทุกคนเราแบบเอิมเราให้พี่เขาลองทำใช่ไหมแล้วคือโอ้คนละเรื่องกับที่เราทำเลย ว่ามันจะมีความแบบเหมือนเพชรมรกตโอ้ my god แต่ว่าตอนแตกก็คือน่ากลัวนะคะทุกคนก็คือไม่ได้หายใจเลยน้องเกรซใช่ ทุกคนคะตอนนี้คือใช้เสียงดังไม่ได้ เพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วง ASMR ฉบับว r a z y ่ะลิกนไห ไปว้ยไปว้ยไปว้ยแล้วจะออกแล้วคนลุกอะไรเจ้าทุกคนมันอร่อยมากพูดไม่ถนัดเลยค่ะขอพูดเสียงเต็มนะคะ ร่อยมากคือเนื้อมันแบบเค็มๆด้วยนะทุกคนคือไม่เหมือนแบบไก่ที่แบบกินที่ตู่จิมจะมีความจืดๆเค็มๆใช่ไหมแต่ันนี้คือแบบใช่เลยแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะทุกคนไปไหนแล้วเนี่ยนี่คือการกินไก่งัวครั้งแรกของเราในชีวิตซึ่งแบบ 6กิโลอ่ะทุกคน คิดดูเรากินไก่6กิโลนะคะมันอร่อยอ่ะไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้คือแบบไปเสิร์ชในรูปว่าไก่งวงมันเป็นไงใช่ไหมแล้วมันก็แบบไม่กลัวไม่อยากกินเท่าไหร่แต่ว่าพอกินแล้วอ่ะ คือแบบคิดไม่ผิดนะคะที่มากินนะคะ แล้วก็ยังกินกับทองอีกด้วยนะแล้วก็ที่จบแค่นี้ เราต้องทำอะไรให้มันพิเศษใช่ไหมคะมาตอนนี้เราก็ได้เลือกซอสพวกนี้มาแล้วชี ี่ดูนี่นะคะเฉดอะไรคะเนี่ยมันก็เข้ากันอันที่สองความหวังสุดท้ายของเราในวันนี้ยัง ยังน้ำจิ้งไก่นะคะตาแม่ประนอม โอ้อ้อหืม ที่กินไก่มารู้สึกว่าชอบไก่งวงแบบอยู่ในอันดับต้นๆแล้วนะคะคือตอนนี้คือแบบไก่แซงแถวเข้ามาที่หนึ่งนะคะไก่งวงเลเวอร์ซอสอันนี้ให้ผ่านนะคะ วันนี้คืออันนี้ให้ผ่านอ่ะวางไว้ก่อน และอันต่อไปนะคะ น้องนี้จะเห็นได้ว่าเราจะเริ่มมุนตกเพราะเราจะกินน่องนารกเตรียมตัวตายนะคะเยอะมาก อย่า โอ้โห แต่นึกว่าจะเผ็ดกว่านี้นะทุกคน มันก็ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะต้องต่อด้วยวาซาบัสโกโอเค เดี๋ยวเราตรงพอไม่เนาะเน้ะเผ็ดแล้วเผ็ด ไม่เห็นก็เห็นครับมันเริ่มแบบเผ็ดขึ้นมาเรื่อยๆหรือเป็นโค้งที่ทำให้เผ็ดขึ้นนะคะทุกคนโฟกัสก่อนเร็วๆ ค่ะ กินเลยหนึ่งสองสาม คลิปนี้นะคะเราก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากโดนัทนะคะบราวนี่เออเราแบบโดนัทกับบราวนี่นะเราก็เลยทำเป็นไก่ทองนะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราลงทุนมากคลิปนี้สตอนนี้ขอตัวไปกินน้ำก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว ส่วนสุดท้ายนี้นะคะ ขอให้ทุกคนนะคะ ในวันจุดจีนได้อ่างเปากันเยอะๆนะคะ เฮงๆ รวยๆ นะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะ อย่าลืมไปกินไก่ทองคำกันด้วยนะคะ ทุกคน บ๊ายบาย You drive me crazy, like you, baby.